วัสดีค่ะ ในหัวข้อที่ 2 ของบทเรียนนี้ เราจะได้ฝึกปฏิบัติการเพื่อใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ต่อเนื่องในเรื่องของการกำหนดรูปแบบและปรับแต่งเซลล์นะคะ ซึ่งอาจารย์จะแนะนำให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดตำแหน่ง การจัดวาง แนวตัวของข้อมูลในเซลล์ การขีดเส้นตารางนะคะ การรวมหลายเซลล์เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดฟอนต์ รูปแบบตัวอักษร หรือการกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูล ทั้งที่เป็นตัวเลข และก็การตกแต่งข้อมูลโดยใช้สีไง ล่ะคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มศึกษาและฝึกปฏิบัติการกันเลยนะคะ โดยการฝึกปฏิบัติการนี้ จะให้ผู้เรียนสามารถกำหนดรูปแบบและตัดแต่งเซลล์จากข้อมูลตัวอย่างที่ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว ขอให้ผู้เรียนเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างจากบทเรียนได้เลยนะคะ เราจะมาเริ่มฝึกปฏิบัติการไปพร้อมๆกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการปรับแต่งเซลล์ ดังภาพที่ปรากฏค่ะ เปิดไฟล์ข้อมูลตัวอย่างมาแล้วใช่ไหมคะ เรามาดูนะคะในแท็บของผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อเปรียบเทียบว่ามีอะไรบ้างที่แตกต่างกันนะคะ จะเห็นได้ว่าในแท็บของผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะ เราจะต้องมีการแทรกแถว ซึ่งเราจะต้องทบทวนกันในเรื่องของการแทรกข้อมูลนะคะ เราจะต้องแทรกแถวที่ 1 แล้วก็แถวที่ 2 ใหม่ใช่ไหมคะ เพราะเราจะต้องใส่ในส่วนของหัวตารางเข้าไปนะคะ เพื่อบอกรายละเอียดของตาราง แล้วก็ในส่วนของข้อมูลค่าปรับค่ะ เราจะมีการรวมค่าปรับของห้องสมุด และค่าปรับของเสียหาย นอกจากนั้นเราจะต้องมีการเพิ่มหรือแทรกคอลัมน์เข้าไปอีกหนึ่งคอลัมน์นะคะเพื่อใส่รายละเอียดของปีการศึกษาเข้าไปด้วยค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะ ให้เรากลับไปที่แท็บข้อมูลตัวอย่าง เพื่อจัดการในเรื่องของการกำหนดรูปแบบ และปรับแต่งเซลล์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการค่ะ สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ 1. เราจะต้องแทรกแถวเข้ามา 2 แถว เพื่อใส่รายละเอียดของตาราง แล้วก็ใส่หัวตารางเพิ่มในเรื่องของการจัดการกับกลุ่มข้อมูลค่าปรับใช่ไหมคะ ให้คลิกขวาแล้วก็เลือก insert เพื่อแทรกแถว 2 แถวนะคะ และขณะเดียวกันเราก็จะต้องเพิ่มคอลัมน์เข้าไปอีกหนึ่งคอลัมน์เพื่อใส่ข้อมูลปีการศึกษานะคะ คลิกขวาแล้วก็กดปุ่ม insert ค่ะ เราก็จะได้คอลัมน์เพิ่มมาอีกหนึ่งคอลัมน์นะคะ จากนั้นให้พิมพ์คำว่า สรุปข้อมูลนักศึกษาปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2560 ลงในเซลล์ B1 นะคะ เรามาคลิกที่เซลล์ A4 ค่ะ เราจะใส่ปีการศึกษาของนักศึกษาปี 2558 เข้าไปนะคะ หลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่เซลล์ A13 นะคะ เพื่อใส่ข้อมูลปีการศึกษา 2560 เข้าไปค่ะ เรายังเหลือในส่วนของหัวตารางที่เป็นค่าปรับนะคะ เพราะเราต้องการที่จะทำให้เห็นว่าค่าปรับนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนก็คือเป็นค่าปรับห้องสมุด และค่าปรับของเสียหายค่ะ เราจะต้องเตรียมหัวตารางที่เป็นค่าปรับเอาไว้นะคะ ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของค่าปรับ ซึ่งค่าปรับนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนก็คือเป็นค่าปรับห้องสมุด แล้วก็เป็นค่าปรับของเสียหายนะคะ เมื่อเราจัดเตรียมข้อมูลหัวตารางทั้งหมดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นเรื่องของการรวมหลายเซลล์เข้าด้วยกัน เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดรูปแบบและปรับแต่งเซลล์ค่ะ ในเรื่องของการรวมหลายเซลล์เข้าด้วยกัน หรือที่เรามักนิยมเรียกว่าการเมิดเซลล์นั้น มีหลักการทำงานง่าย ๆก็คือ เราจะต้องไปเลือกช่วงของเซลล์ หรือช่วงของข้อมูลที่เราต้องการจะนำมารวมกันค่ะ หลังจากนั้นก็ไปเลือกใช้เครื่องมือที่อยู่ใน Excel ซึ่งสามารถทำได้ด้วยกัน 2 วิธีนะคะ วิธีแรกค่ะ เมื่อเราคลิกที่แท็บ Ribbon Home นะคะ ก็จะปรากฏไอคอนทูบาร์สำหรับนำมาใช้ในการ e มดเซลล์นะคะ ซึ่งไอคอนทูบาร์ที่ได้รับความนิยมในการทำ e มดเซลล์ก็คือ m มดแอนเซนเตอร์นะคะ เมื่อเราคลิกที่ m มดแอนเซนเตอร์นะคะ จะสังเกตได้ว่าจะเป็นการรวมหลายเซลล์ตามที่เราเลือกเอาไว้เข้าด้วยกัน และจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางเซลล์เลยค่ะ เห็นไหมคะว่าสามารถทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วค่ะ ส่วนวิธีที่ 2 ก็คือหลังจากที่เราเลือกช่วงของเซลล์หรือตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการแล้ว เราจะไปใช้ในส่วนของเมนูฟอร์แมตค่ะ มาดูนะคะจากข้อมูลตัวอย่าง เราต้องการจะรวมเซลล์ ในส่วนของรหัส ให้รวมตั้งแต่เซลล์ B2 และ B3 เข้าด้วยกันนะคะ เมื่อเราเลือกตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะไปเลือกใช้เมนู Format ค่ะ คลิกเลือกที่เซลล์นะคะ แล้วก็ที่แท็บ Alignment ค่ะ ในส่วนของแท็บ Alignment จะเห็นได้ว่ามีส่วนของ Text Control อยู่ด้วยนะคะ จะเห็นได้ว่าในส่วนนี้จะแตกต่างจากการใช้ Merge and Center ที่อยู่ในไอคอน Toolbar ของ Ribbon Home นะคะ เพราะจะมีส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาให้เราสามารถควบคุมการรวมหลายเซลล์เข้าด้วยกันนะคะ โดยจะมีทั้งในส่วนของการเมิดเซลล์และมีส่วนของการทำแรปเทค ซึ่งหมายความว่าจะเป็นการตัดคำของข้อความที่เราเมิดเซลล์มานะคะ รวมไปถึงการปรับขนาดตัวอักษรค่ะ ให้พอดีกับช่องหรือตารางในเซลล์นั้นๆนะคะ อันนี้เป็นส่วนที่แตกต่างกันเมื่อเราเลือกใช้วิธีที่2ค่ะ เมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วก็ให้กดปุ่มโอเคค่ะ ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกเลยนะคะ แต่ในที่นี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วต่อการทำงาน ขอเลือกใช้วิธีที่1นะคะ โดยจะใช้ไอคอนทูบาร์ที่เป็น Merge and Center ค่ะ เพื่อจัดการกับหัวตารางในข้อมูลตัวอย่างค่ะ เริ่มจากคำนำหน้าค่ะ เลือกตำแหน่งเซลล์ได้แล้ว ก็คลิกที่ Merge and Center ได้เลยค่ะ มาที่ชื่อ ก็คลิกที่ Merge and Center เช่นเดียวกันนะคะ ที่นามสกุลก็คลิกที่ Merge and Center ค่ะ เห็นไหมคะว่าเราสามารถจัดการในเรื่องของการรวมหลายเซลล์เข้าด้วยกันได้อย่างง่ายและรวดเร็วค่ะ เราก็ทำแบบนี้ไปจนกระทั่งครบทุกหัวตารางนะคะ เราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งครบทุกเซลล์ที่เป็นหัวตารางตามที่เราต้องการค่ะ รวมไปถึงข้อมูลที่อยู่ในแถวแรกด้วยนะคะ ซึ่งเราจะต้องรวมข้อมูลตั้งแต่ A1 จนกระทั่งถึง K1 ค่ะ ในส่วนของปีการศึกษาของผู้เรียนด้วยนะคะ เราก็จะต้องเมิดเซลล์หรือรวมเซลล์ตั้งแต่ A4 จนกระทั่งถึง A12 นะคะของปีการศึกษา 2558 ค่ะ และอย่าลืมนะคะ เลื่อนลงมาดูปีการศึกษา 2560 เราจะต้องเมิดเซลล์ตั้งแต่ A13 จนกระทั่งถึง A26 นะคะ เพื่อรวมเป็นของปีพศ 2560 ค่ะ หลังจากที่เราได้รวมหลายเซลล์เข้าด้วยกันได้แล้วนะคะ ในขั้นตอนต่อไป เราจะไปจัดการในเรื่องของการจัดตำแหน่ง และการวางแนวตัวข้อมูลในเซลล์ค่ะ ในกรณีของข้อความปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2560 เราจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ต้องการนั้น จะเป็นการวางข้อมูลในแนวตั้งค่ะ เราจะมาดูนะคะว่าเราจะสามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างไรบ้างค่ะ ให้เลือกที่เซลล์ที่เราต้องการนะคะ เรายังอยู่ที่ริบบอนแท็บที่เป็นโฮมอยู่นะคะ เราจะมาใช้งานในส่วนของ orientation ค่ะ ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งการจัดวางแนวตัวข้อมูลค่ะ โดยจะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะ ถ้าเรากำหนดให้เป็น angel counter clockwise นะคะ อันนี้หมายความว่าจะทำมุมทวนเข็มนาฬิกาค่ะ แต่ถ้าเราแต่ถ้าเรากำหนดให้เป็น angel clockwise นะคะ อันนี้จะเป็นการทำมุมตามเข็มนาฬิกาค่ะ หรือถ้าเป็น vertical text นะคะ จะเป็นการเรียงตามแนวตั้งค่ะ เอาข้อความมาเรียงกันในแนวตั้งนะคะ หรือถ้าเราจะให้มีการหมุน text นะคะ ขึ้นไป นะคะ เป็นการหมุนตัวอักษรขึ้นไปทั้งข้อความนะคะ ในแนวตั้งเราจะเรียกว่าเป็น rotate text up ค่ะ และถ้าเกิดหมุนข้อความลงไปด้านล่างนะคะ เราจะเรียกว่าเป็น rotate text down ค่ะ จาก จากรายละเอียดตรงนี้ทราบใช่ไหมคะว่าเราจะต้องเปลี่ยนข้อความปีการศึกษา 2558 และ 2560 ให้เป็นอะไรคะ เราเลือกที่ rotate text up ค่ะ แล้วเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้นะคะ เห็นไหมคะว่าตอนนี้เราสามารถจัดวางตำแหน่งข้อความปีการศึกษา 2558 ให้อยู่ในแนวตั้งได้แล้วนะคะ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ได้สมบูรณ์แบบทีเดียว เราจะต้องเลือกการจัดตำแหน่งให้เป็นตำแหน่งตรงกลางด้วยค่ะ เราทำแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะ กับปีการศึกษา 2560 ค่ะ เลือกไปที่ orientation นะคะ แล้วก็เลือกที่ rotate take up นะคะ แล้วก็เลือกการจัดตำแหน่งให้เป็นอยู่ตรงกลางค่ะ เห็นไหมคะว่าเราสามารถจัดการในเรื่องของการจัดตำแหน่งและวางแนวตัวข้อมูลในเซลล์ได้แล้วนะคะ โดยใช้ ริบบอนแท็บโฮมค่ะ ในส่วนที่เป็น orientation เนี่ยล่ะคะ